สวัสดีค่ะ คลิปวิดีโอนี้นะคะ จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการบันทึกไฟล์เอกสาร และการส่งออกเอกสารภายนอกนะคะ ของโปรแกรม Microsoft Excel 2013 นะคะ เมื่อสร้างไฟล์เอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ควรจะมีการบันทึกไฟล์ จัดเก็บไว้ในใช้ในครั้งถัดไปนะคะ ในการบันทึกไฟล์นั้นนะคะ สามารถบันทึกไฟล์ได้หลายวิธีตามความต้องการของผู้ใช้งานนะคะ อย่างเช่นบันทึกไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือบันทึกไฟล์ลงในวันไรท์นะคะหรือแม้กระทั่งการบันทึกไฟล์เป็นประประเภท PDF นะคะก็ได้นะคะ เรามาดูกันนะคะว่าการบันทึกไฟล์นะคะมีวิธีการไหนบ้างนะคะวิธีการแรกนะคะการบันทึกไฟล์ ลงในวันไรตนะคะในกรณีที่ต้องการบันทึกไฟล์ลงในวันไรตเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะ ต้องทำการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตนะคะ พร้อมทางเชื่อมต่อ Account เพื่อเข้าใช้งานนะคะ ซึ่งการบันทึกไฟล์ลงวันไรตจะช่วยประหยัดพื้นที่ ในการจัดเก็บข้อมูลได้เป็นอย่างดีค่ะ การบันทึกไฟล์ในวันไรตนะคะ สามารถทำได้ดังนี้ค่ะ จากแท็บไฟล์นะคะ เราใช้คำสั่ง zip as นะคะ หลังจากนั้นนะคะ เราเลือก one right personal นะคะ แล้วก็ทำการเลือก นะคะโฟลเดอร์ที่เราต้องการจัดเก็บไฟล์นั้นนะคะ โดยการคลิกนะคะ ที่โฟลเดอร์ หรือว่าเราจะทำการเบราว์นะคะ เพื่อค้นหาโฟลเดอร์ ที่เราต้องการบันทึกนะคะ นะคะหลังจากนั้นนะคะ เราใส่นะคะ ชื่อไฟล์นะคะ ในช่องไฟล์ name นะคะ แล้วก็เลือกนะคะ ประเภทของ ไปนะคะในช่อง save as type นะคะ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม save ค่ะ นะคะก็จะทำการบันทึกลงในวันไร้เรียบร้อยแล้วค่ะ วิธีการบันทึก เอกสาร นะคะวิธีที่ 2 ก็คือการบันทึกไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะ การบันทึกไฟล์สามารถบันทึกลงไร์หรือโฟลเดอร์ต่าง ๆ นะคะในเครื่องคอมพิวเตอร์ นะคะอย่างเช่น Document ไร์ซีไร์ดีนะคะส่วนใหญ่การบันทึกไฟล์ หากไม่มีการเปลี่ยนประเภทไฟล์นะคะโดยบันทึกไฟล์ของโปรแกรม Microsoft Excel จะได้นามสกุล .xlsx นะคะเสมอ การบันทึกไฟล์ ลงเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ จากแท็บไฟล์นะคะเราใช้คำสั่ง save as ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราคลิกเลือกคอมพิวเตอร์นะคะจากนั้นนะคะเราทำการคลิกปุ่ม browse นะคะเพื่อหาตำแหน่งในการบันทึกไฟล์นะคะเราคลิกเลือกตำแหน่งที่เราต้องการนะคะ เสร็จแล้วนะคะ เราใส่ชื่อไฟล์นะคะ ในช่องไฟล์ name นะคะ หลังจากนั้นนะคะ ทำการเลือกประเภทของไฟล์นะคะ ในช่อง save as type นะคะ เสร็จแล้วคลิกคลิกปุ่ม save ค่ะ เราก็จะทำการ บันทึกไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยนะคะ ต่อไปนะคะ จะเป็นการส่งออกไฟล์แบบ PDF หรือว่า XPS document นะคะ ไฟล์ PDF นะคะ หรือไฟล์ Portable Document Format นะคะ เป็นไฟล์ประเภท ที่สามารถบันทึกด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ได้นะคะ ประโยชน์ก็คือเพื่อช่วยลดขนาดเหมาะสำหรับการส่งอีเมลนะคะ และยังป้องกันการแก้ไข ซึ่งนามสกุลของไฟล์จะเป็น .pdf หรือว่า .xps นะคะในการเปิดไฟล์ pdf นะคะจะต้องเปิดอ่านกับโปรแกรม นะคะ Adobe Reader นะคะการส่งออกเป็นไฟล์ pdf หรือว่า xps นะคะสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ จากแท็บไฟล์ นะคะเราใช้คำสั่ง export ค่ะ จากนั้น นะคะ เราาเลือกคำสั่ง นะคะ create pdf xps document นะคะแล้วก็ทำการคลิกปุ่ม create pdf xps นะคะหลังจากนั้น นะคะ เราทำการาตั้งชื่อไฟล์ นะคะ ในการ ส่งออก นะคะ ในช่องนะคะ save as type นะคะ เราจะทำการเลือกนะคะว่าให้เป็นโปรแกรม PDF หรือว่า XPS นะคะ ในช่อง Optimize นะคะ เราทำการกำหนด Option ได้นะคะ โดยการคลิกที่ปุ่ม Option นะคะ ก็จะ เป็นการระบุหน้าของการพับปริดนะคะ แล้วก็ นะคะจะเป็นการเลือกนะคะว่าจะพับปริดทุกเบิร์กบุ๊กหรือเปล่านะคะ เสร็จแล้วคลิกปุ่มโอเคค่ะนะคะเสร็จแล้วคลิกปุ่มพับปริดค่ะ ะคะการส่งออกนะคะของไฟล์แบบ PDF นะคะก็จะเสร็จสิ้นนะคะ